ขั้นตอนที่ 5 การสร้างเก้าอี้ เราสามารถใช้วิธีการเดียวกันกับการสร้างเก้าอี้ตามเวิร์กช็อปที่ผ่านมา นำมาประยุกต์ใช้ได้ หรือจะเริ่มทำใหม่ก็ได้ โดยให้เริ่มจากการสร้างรูปทรงคิวบ์โดยการกดชิป A ไปที่ Mesh และไปที่ Cube จากนั้นให้เราสู่ Edit Mode กด W เลือก Subdivision ปรับค่า Number of Cut ให้เป็น 5 จากนั้นให้เราเลือกพื้นผิว โดยเปลี่ยนเป็นการเลือกพื้นผิวหรือ Face เลือกส่วนที่เราต้องการให้ขาเก้าอี้ยืดออกมา จากนั้นกด E เพื่อยืดส่วนที่เป็นขาเก้าอี้ออกมา ถ้าต้องการให้ขาเก้าอี้หุบเข้าหากัน หรือกางออกจากกัน ให้กด S เพื่อย่อ หรือขยาย ต่อมาเราจะทำพนักพิงให้กับเก้าอี้ของเรา โดยการยืดแผ่นพื้นผิว ให้เลือกพื้นที่ที่ต้องการ กดชิปเพื่อเลือกทีละหลายๆ พื้นที่ กด E เพื่อยืด จากนั้นให้กด S และกด Y เป็นการทำให้พื้นที่เล็กลงตามแนวแกน y จากนั้นกด e เพื่อยืดส่วนที่เราเลือก เราสามารถยืดได้หลาย ๆชั้น ในขณะที่เรายังเลือกอยู่ เราสามารถกด G เพื่อขยับไปทางซ้าย ขวา บน หรือล่างได้ หรือจะย่อหรือขยายก็สามารถทำได้โดยกดปุ่ม S เพิ่มความเรียบให้กับงานของเรา โดยการใส่ Add Modifier Subdivision Surface สังเกตที่เก้าอี้จะมีรูปทรงแปลกๆในบริเวณขาเก้าอี้ ให้เราเพิ่มลูปคัดลงไป โดยเข้าไปใน Edit Mode กด Ctrl R ใน Edit Mode จะปรากฏเส้นสีชมพู ให้เราคลิกซ้ายหนึ่งที แล้วเส้นจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม เราสามารถเลื่อนเส้นสีส้มนี้ได้โดยการเลื่อนเมาส์ ให้เราเลื่อนเส้นสีส้มลงไปด้านล่าง เพื่อให้ขาเก้าอี้เรียบขึ้น เมื่อได้พื้นที่ที่ต้องการแล้ว ให้เราคลิกซ้ายเพื่อยืนยัน ก่อนที่จะทำการแมปปิ้งเราจะต้องเพิ่ม Material ให้กับวัตถุของเราก่อนเสมอ ใส่พื้นผิวให้กับเก้าอี้โดยการแมปปิ้งให้เตรียมพื้นผิวที่เราจะใช้ในการแมปปิ้งวิธีการทำก็เหมือนกับที่เราทำกับพื้นและโต๊ะนั่นเอง จากนั้นให้เราจัดโต๊ะกับเก้าอี้ให้เข้าที่ โดยการกด G เพื่อเคลื่อนย้าย หรือจะลากจากปลายลูกศรด้านใดก็ได้ ถ้าหากโต๊ะใหญ่หรือเล็กเกินไป สามารถย่อขยายได้โดยการกด S ขั้นตอนที่ 6 การสร้างโคมไฟ การสร้างโคมไฟจะเริ่มจากการสร้างวงกลมจากวัตถุเซอร์เคิลโดยกดปุ่ม Shift A ไปที่ Mesh ไปที่ Circle เข้าไปยัง Edit Mode เพื่อสร้างรูปทรงกระบอก โดยการกด E เพื่อยืดวัตถุขึ้นไปตามแนวแกน Z เพื่อทำโคมไฟ จะเห็นว่าด้านบนจะเปิดโล่ง เราสามารถทำการปิดด้านบนโดยการกด F ต่อมาให้เราสร้างฐานของโคมไฟ ดยการสร้างจากวัตถุคิวบ์ โดยการกด S แล้วกด X เพื่อย่อขนาดลงตามแกน X กด S และกด Y เพื่อย่อขยายตามแกน Y ให้เป็นฐานของโคมไฟ จากนั้น ให้ใส่เส้นลูปคัดตรงกลางของวัตถุ กด S เพื่อย่อขนาดของแกนกลางของวัตถุ เข้า Edit Mode เพื่อแก้ไขฐานทั้งโคมไฟให้ดูมีขนาดใหญ่ สามารถตั้งได้ตามความเป็นจริง ให้เลือกการเลือกแบบเส้น จากนั้นให้เลือกรอบๆเส้นฐาน กด S เพื่อขยายฐานให้ดูใหญ่ขึ้น สร้างแสงให้โคมไฟ เหมือนว่าโคมไฟกำลังเปิดอยู่ หรือว่ามีแสงด้วยตัวของโคมไฟเอง ให้เราไปที่แท็บ Material เปลี่ยนสีว่าต้องการให้โคมไฟเรืองแสงสีอะไร จากนั้นมองหาหัวข้อ Shading กำหนดค่า Emit ยิ่ง Emit มากความสว่างก็ยิ่งมาก ให้เราเพิ่มความสมจริง โดยการตั้งค่าเงาสะท้อน ไปที่แท็บ World ไปคลิกที่ Checkbox Indirect Lighting และเปลี่ยนจาก Ray Trash ให้เป็น Approximate จากนั้นให้เราปรับนำโคมไฟไปอยู่กับส่วนอื่น กด M จะปรากฏเลเยอร์ขึ้นมา ให้เราคลิกที่ช่อง 2 เท่านี้วัตถุที่อยู่ช่อง 1 จะย้ายไปอยู่กับผนังห้องที่อยู่ในช่อง 2 จัดโคมให้เข้าที่ โดยการกด G เพื่อเคลื่อนย้าย หากปรับขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป เราก็สามารถขยายหรือลดได้โดยการกด S ให้เราทดสอบเรนเดอร์ดู จะเห็นได้ว่าจะมีแสงปรากฏขึ้นที่โคมไฟ ถ้าว่าห้องเรายังมืดเกินไป เราสามารถใส่แสงเพิ่มเข้าไปได้ ขั้นตอนที่ 7 การจัดแสง การจัดแสงเราจะต้องสร้างไฟขึ้นมาก่อน โดยการกด Shift A ไปที่แลมป์ Point จะเป็นการสร้างแสงแบบจุด เมื่อสร้างแล้วเราจะได้จุดสีดำๆ ดังรูป จากนั้นให้เราเปลี่ยนมุมมองไปทางด้านบน หรือกดเลข 7 บนคีย์บอร์ด ให้เราสร้างไฟเพิ่มอีก 2 ดวง โดยการ Copy กด Shift D และนำไปวางไว้ในที่ที่คิดว่าแสงไม่พอหรือมืดเกินไป ให้เราทดสอบเรนเดอร์ดู เราสามารถเพิ่มองค์ประกอบอื่นๆ ได้เพื่อความสมจริงของห้อง อีกทั้งสามารถเพิ่มประตูหน้าต่าง ได้ตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์